ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง วัสดุหรือสื่อที่ใช้ถ่ายทอดสารสนเทศ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า วัสดุสารสนเทศ และสื่อสารสนเทศ โดยเรา สามารถเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ โดยมีหลักการในการพิจารณาดังนี้ 1. มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสารสนเทศที่ต้องการ เช่น ถ้าต้องการสารสนเทศเฉพาะวิชา ควรเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออ้างอิง ตำรา และวารสารวิชาการ มากกว่าประเภทหนังสือทั่วไป และนิตยสาร หากต้องการสารสนเทศที่แสดงความสัมพันธ์ของเรื่องราวอย่างชัดเจน ควรเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว เช่นวิดีทัศน์ VCD DVD เป็นต้น หากต้องการฟังการบรรยาย เพลง ดนตรี ควรเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการบันทึกเสียง เช่น เทป ซีดี หรือ VCD เป็นต้น 2. การพิจารณาความน่าเชื่อถือในตัวทรัพยากร ผู้เรียนจะต้องพิจารณาจากชื่อเสียง ประสบการณ์ หรือคุณวุฒิของผู้แต่ง สำนักพิมพ์ หรือผู้ผลิตทรัพยากรสารสนเทศด้วย เช่น หนังสืออ้างอิงจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหนังสือทั่วไป เพราะเขียนและรวบรวมโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาสามความสะดวกในการใช้งาน ทรัพยากรประเภทตีพิมพ์ จะสามารถนำมาใช้งานได้ง่ายกว่าทรัพยากรประเภทไม่ตีพิมพ์ หรือทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ราะสามารถใช้งานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการแสดงผล เหมือนกับทรัพยากรประเภทไม่ตีพิมพ์ หรือทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ 4. ความทันสมัยของเนื้อหา เช่น หากผู้เรียนต้องการสารสนเทศที่ทันต่อเหตุการณ์แล้ว ก็สมควรเลือกพิจารณาสารสนเทศ ที่ได้จากทรัพยากรประเภทอินเทอร์เน็ต เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ หรือเลือกใช้ทรัพยากรตีพิมพ์ ประเภทหนังสือพิมพ์ ที่มีการให้ข้อมูลที่กำลังเป็นที่น่าสนใจ และได้รับความสนใจในปัจจุบัน